ส่วนประกอบของเลือด ระบบหมุนเวียนเลือด เลือดประกอบด้วยสองส่วนคือ 1. ส่วนที่เป็นของเหลว มี 55%โดยปริมาตร เรียกว่าน้ำเลือด หรือพลาสมาประกอบด้วยน้ำประมาณ 91%เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นสารอื่นๆ ได้แก่ สารอาหาร เอนไซม์ และแก๊ส น้ำเลือดจะทำหน้าที่ลำเลียงอาหารไปยังเซลล์ และนำของเสียรวมทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์ไปยังอวัยวะขับถ่าย เพื่อกำจัดออกนอกร่างกาย นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อวินเลียม ฮาวี เป็นผู้ที่ค้นพบการหมุนเวียนของเลือด และอธิบายว่า เลือดมีการไหลไปในทิศทางเดียวกัน 2. ส่วนที่เป็นของแข็ง มี 45%โดยปริมาตร ได้แก่ เซลล์เม็ดเลือดแดง รูปร่างค่อนข้างกลมแบน ตรงกลางบุ๋มไม่มีนิวเคลียส มีรูตรงวัตถุสีแดงเรียกว่า ฮีโมโกลบิน ทำหน้าที่ลำเลียงก๊าซออกซิเจน ไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย แหล่งที่สร้างเม็ดเลือดแดงคือ ไขกระดูก มีอายุประมาณ 110 ถึง 120 วัน หลังจากนั้นจะถูกส่งไปทำลายที่ตับและม้าม เซลล์เม็ดเลือดขาว รูปร่างกลม มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดง แต่มีจำนวนน้อยกว่า ไม่มีสี มีนิวเคลียส แหล่งที่สร้างเม็ดเลือดขาว คือ ม้าม ไขกระดูก และต่อมน้ำเหลือง ทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรค มีอายุประมาณ 7-14 วัน เกร็ดเลือด หรือแผ่นเลือด ไม่ใช่เซลล์ แต่เป็นชิ้นส่วนของเซลล์ มีรูปร่างกลม ไม่มีสี ไม่มีนิวเคลียสมีอายุประมาณ 4 วัน ทำหน้าที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด